ว่าเรื่องที่สองมันก็คือไทม์ไลน์ต่อแต่มันไม่ใช่เรื่องของเพชรแต่เป็นเรื่องของ ของหยกเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดยตรงกับพี่หยกเองเลยถูกไหมแล้วก็เจอเมื่อคืนนี้ จะบอกว่าถ้าเจอจริง ๆ อ่ะหยกเจอตั้งแต่วันที่สี่แต่หยกมารู้ความจริง คือเมื่อคืนนี้หลังจากที่หยกวางสายกับไอเพชร เพราะว่าไอ้เฟซบอกว่าเออมึงไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยกูขับรถออกมาแล้วเดี๋ยวกูถึงโรงแรมกูหาโรงแรมแถวเนี้ยเดี๋ยวกูเช็คอินเมื่อไหร่เดี๋ยวกูเข้าห้องเมื่อไหร่เดี๋ยวกูโทรหามึงในช่วงเวลานั้นอ่ะพอหลังจากที่เพชรมันวางสายอยู่ในช่วงที่ปีหนึ่งครึ่งครับนิวรณ์สุดท้ายชื่อดูเป็นนิยายแจ่มใสแบบหนังกระตูนฟุ้งฟิ้งมากเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่แต่ต้องทำความเข้าใจก่อน คำว่านิวรณ์ทุกคนหย่อย่คาดว่าคือทุกคนน่าจะเข้าใจมันเหมือนเป็นห่วง อ่ะ ครับ มันเป็นห่วงที่ว่ามันมันยังติดอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเรายังลึกถึง แล้วเราไม่สามารถที่จะ ปล่อยวางนั้นได้ อ่ะปล่อยวางสิ่งนั้นได้ ครับ เออนั่นแหละ จนมันติดตัวเราไปอ่ะ อืมนี่เขาว่านิวรณ์เหมือนเรื่องนี้ก็วเหมือนเขาเรียกว่าไง ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เสียชีวิตเขาจะเรียกว่าเหมือนคนปล่อยปล่อยวางไม่ได้อ่ะจิติดผูกติดกับอะไรทั้งอย่างจิตสุดท้ายผูกติดอยู่อะไรอย่างมีลักษณะแบบนั้นที่ผมรู้สึกใช่ แล้ว แล้วแล้วนิวออน นิวออนที่ว่าอยู่ก็ไม่รู้นะว่าจะอธิบายยังไงแต่ยกมองว่า มันเหมือนพ่วงอารมณ์อารมณ์หนึ่งอ่ะหรือว่าพ่วงตักกะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าอย่างคุณว่า คุณรักคุณนี้มากแต่ฉันไม่สามารถที่จะปล่อยเธอได้อ่ะ อ่า เหมือนพี่เอ๋อย่างเคพี่เอ๋อะอ่านี่ก็เหมือนติด นี่ก็นิวอนี่คือการติดนิวรนนี่ก็นิวรนใช่พี่เอกก็นิวรนนี่คือหนึ่งในนิวรอนหรือไม่บางคนคือทำงานมาทั้งชีวิตกูอยากจะรวยอยากจะรวย แล้วกูไม่แต่กูแต่กูยังไม่พร้อมที่จะแต่งให้ใครอ่ะกูอกอ่ะเออ นี่ก็นิวรนอย่างนั้นั่นคือความตนีอืม เอออะไรอย่างเงี้ย เรื่องนี้ที่เกี่ยวกับนิวรณ์สุดท้ายที่จะเอามาเล่ากันพี่หยก เหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรอ่ะผมอยากรู้แล้วก็ด้วยความที่ตัวหยกต้องบอกก่อนว่าหยกอ่ะก็จะมีกลุ่มกลุ่มลายของคนที่ออกกำลังกาย แต่ว่าจะเป็นลักษณะคือคนหุ่นมิหมี ครับฟิวหุ่นมิหมีเลยอ่าเออนั่นแหละ ก็จะคุยเมาว่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หยกอ่ะเป็นคนไม่ค่อยคุยอยู่แล้ว แต่จะมีพี่คนหนึ่งขอสมมดชื่อแล้วกัน เพราะว่าพี่เขาก็หยกก็ถือว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลในในในสายหมีนะ ถือว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลในสายมีกลุ่มกลุ่มเก้งนะเขาชื่อเออหยกเขาเรียกเขาพิกาพี่อะไรพิกาเนี่ยเขาก็จะชอาแบบว่าพิกาครับ อ่าพิกาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า จะบอกว่าอยู่อยู่ดึกสู้ตายกับหยกมากเลย อืมคือกลางคืนไม่หลับไม่นอนนางก็จะว่าใครทักมานางก็จะแอลอยู่ข้างในห้องอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งอ่ะหยกได้แบบว่าได้คุยกับพี่เขาครับ เออ เขาก็บางทีหยกหยกก็จะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเนาะหยกก็จะถามเฮ้ยพี่ท่านี้ยังไงวิดพื้นท่านี้ยังไง ต้องทำยังไง บ้างเออเล่นลูกกิ้งเล่นยังไงให้ได้ส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำบางทีเขาจะส่งคลิปในการที่ว่าสาธิตวิธีการที่ถูกวิธีมาให้เราดูอืแล้วก็เออเห็อว่าเป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งโดนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกว่าเออหยกขอเปิดกล้องได้ป่ะงก็เลยเปิดกล้องพอเปิดกล้องเสร็จปุ๊บนางก็เลยว่าอยากชวน ชวนไปหาไปกินข้าวไปแบบนี้เออ กับกลุ่มเขาอีกสองคนเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย มันสำหรับเราอ่ะ เรา เราอาจจะดูแบบว่า เอ้ย ได้แต่นะบอกว่า แต่เรา เราไม่ได้อยู่่เรา เราเราจะไปหาใครง่ายๆเลยนั่นไงคือ คือไม่ได้ถือตัวนะ แต่ แต่ความรู้สึกเราเรารู้สึกว่า มันเราเกรงใจทุกคนอ่ะ เวลาเราจะไปหาใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่กล้า แล้วบอกว่า ก็เลยเลือกที่ว่า เหมือนเหมือน เหมือนคู่แบบว่า กลัวไม่ให้ช้ำดำให้ไม่ให้ฝุ่นละกันเอาอย่างนี้ละกันพี่เดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวบอกมละกันเออเดี๋ยวหยกดูอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็พอมันถึงปันจริงๆอ่ะหยกก็เลยบอกว่า เอ้ยเขาเลยว่าเอ้ยหยกแต่ว่าจะมีเพื่อนพี่อ่ะพามาอีกคนนึงนะอืม เออ เราก็เลยอ๋อหรอพี่อุ้ยเออเออดีแล้วล่ะพี่ก็คบคู่กันแล้วเนาะงั้นเอาอย่างนี้ละกันหยกหยกหยกขออนุญาตเฟดตัวละกันเออ เพราะถ้าเกิดว่าเป็นเลขที่มันไม่อะไรอยู่เบอร์เป็นเลขคู่นั่นแหละ เขาก็เหมือนแบบว่าแอบงอนนิดนึงแล้วเขาก็จะเหมือนทักมาว่า เฮ้ยแกบอกโอ้โหแกเทพี่เลยนะอะไรอย่างนี้ จนกระทั่งวันที่สี่ที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็โทรมา โทรมาตอนประมาณสักหกโมงเกือบทุ่ม ประมาณเกือบเกือบทุ่ม เออ น้องโย บายดีไหมสวัสดีปีใหม่นะแล้วก็ครับพี่กาดเออนางก็แหมพี่ชวนอ่ะไม่มาเลยนะก็บอกว่าเหมือนเหมือนแอลอ่ะแล้วก็บอกว่าอุ้ยพี่ อยู่กันตั้งสามคนสี่คนที่ผมไปเป็นส่วนเกิน ผมก็ไม่ไหวมาบอกว่าเออไม่สะดวกจริงงเกรงใจผมผมพี่ก็พูดอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บพี่กาดเขาบอกว่าโอ้เจอกันตัวตัวเดี่ยวเดียวก็ได้ แล้วเขาบอกบอก พี่บอกพี่บ้าเหรอ แต่ในระหว่างที่คุยไปอ่ะ มันมีเสียงบทสวดเกิดขึ้น เป็นบทสวดมนต์เขาเปิดสวดมนต์อย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยเหรอหยกคาดว่าอย่างนั้นนะตอนนั้นนะหยกก็เลยแซวไปว่าแหมมือถือซาปากถือสิ่งมากบอกอืมย้อนที่สุดเปิดยูทูบบทสวดนนองเธอ แต่เธอชวนฉันแอลเนาะเราก็พูด เราก็พูดแย่แกไปงนั้นเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็พูดกังว่าโยก แต่ชีวิตคนเรา มันสั้นนะ เออคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้เอ้ย อะไรวะก็ใจฟิวอยู่ไหมเออหยกว่าหยกี่สตันไปบอกโอ้ยพี่ แล้วก็บอกว่าเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยตลกคาใส่ก็บอกบอกพี่คิดมากนะบอก ยังไงก็รู้จักกันแล้ว เปิดกล้องก็เจอหน้ากันแล้ว โอ้ยบอกถ้าว่าจะได้เจออ่ะ เดี๋ยวมันก็ได้เจอ พี่ก็เข้าใจว่าผมก็ขายของอยู่บ้านไม่ใช่ว่าผมไม่อยากมีเวลาว่างแต่คราวเนี้ย ผมไม่ได้ทำเป็นร้านใหญ่ที่จะต้องแบบว่าจ้างคนมาช่วยพี่เข้าใจผมนะซึ่งซึ่งนะตอนนั้นอ่ะซึ่งพี่กาดอ่ะเขาก็คุยเรื่องธุรกิจของเขาด้วยว่าเขาอยากเปิดร้านกาแฟแล้วเขาก็คุยในเรื่องของการขายแบบว่าเกี่ยวกับพวกแก๊สพวกออนไลน์เนี่ยกับหยกกันว่าเอ้ยหยกทำยังไงทำไมถึงว่าไม่มีหน้าร้านแล้วหยกยังอยู่ได้อย่างนี้ครับแล้วก็อธิบายในในแนวทางของเรานะ เออเขาบอกเออโอเคด้อะไรเงี้ย เขาก็เลยว่าบอก เออเขาบอกว่าบอกเนี่ยแทนที่จะได้เจอตัวจริงๆ กันก็ได้เจอแค่บบว่าแค่ผ่านหน้าจอเนี่ย เนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้เจอไม่มีโอกาสได้เจอตัวกันจริงๆเนี่ยนะ มันก็จะรู้สึกแย่รู้สึกเสียดายที่ว่าได้รู้จักกันอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดพราำเพ้อนะแล้วก็ว่าเลยแกล้งขำใส่เขาปาไปจนกระทั่งมาเหตุการณ์ไอเหตุที่หยกเพิ่งเล่าไปอ่า ยกวางสายจากน้องชาย คือตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งถูกไหมครับ นี่คือทำลายต่อ หลังจากที่ยกวางสายใจเพชรเสร็จปุ้ยเพชรบอกเออเดี๋ยวกูถึงที่โรงแรมเสร็จอ่ะเดี๋ยวกูโทรหาเดี๋ยวกูบอกว่ากูอยู่ไหนเดี๋ยวว่ากูจะที่ไหนบอกโอเคได้เพชรพอยกวางสายเสร็จปุ๊บอเราก็ยังตื่นเต้นอยู่เนาะเราก็เลยบอกว่าเปิด เปิดมือถือดูไลน์เอ๊ ทำไมกลุ่มหมีกูทำไมวันนี้มันคึกคักจังวะปกติ อีกูอีโก้หมีหมีทั้งหลายมันขี้เกียจแล้วมันหลับนอนกันไปแล้วไม่ใช่หรอ ไอเราก็เลยเปิดเข้าไป พอเปิดเข้าไปข้างมันก็จะเป็นรูป เป็นรูปในงานชาปนกิจศพเออครับ แล้วก็มีรายละเอียดเป็นข้อมูลคือติดห้าหกตรวจเริ่มสวดคือหกโมงเย็น ถึงสามทุ่มที่วันนี้วันนี้ วันนี้ที่จังหวัดหนึ่งเออ แล้วก็ลงมาอีกไอ้เราก็ยังไม่ได้เปิดรูปดูนะครับพิกาดหัวใจวายเฉียบพันวันที่สามสิบเอ็ดเฮ้ย แล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งของพี่ของพี่อีกท่านหนึ่งเขาก็โผล่เข้ามาว่า บ้าหรอบอก ยังคุยกันขำๆอยู่เลยเมื่อวันที่หนึ่งวันที่สองยังนัดไปกินแบบว่ากินนงกินเลี้ยงอยู่เลยเดือนที่แล้วก็ยังนัดไอ้เจ้าหยกอยู่เลยแต่หยกมันเทบอกชายอย่ามาอามอย่างนี้ไม่โอเคนะเว้ยเออ แล้วเขาแล้วคนที่ส่งอันเนี้ยก็ส่งข้อมูลเดิมขึ้นมาก็คือรูปสามใบ ครับหยกก็อยู่ในเหตุการณ์หยกก็ยังไม่ได้กดดูหยกก็เลยกดดู เป็นรูปหน้าศพพิกาเป็นรูปโลงแล้วก็มีข้อมูลให้ิสธิ์เรียบร้อยครับ จากเสียชีวิตตั้งแต่วันที่สามที่ผ่านมาแต่ตอนหนึ่งทุ่มของวันที่สี่ถูกเปลี่ยนเขาประมาณครึ่งชั่วโมงเฮ้ยคนลุกคนลุกบางตัวเลยเดี๋ยว พี่กาดเนี่ย เสียชีวิตวันที่สามสิบเอ็ดโมงตรงสิบเอ็ดโมงตรงโทรหาพี่ยง กี่โมงวันที่เท่าไหร่ วันที่สี่วันที่สี่ตอนหนึ่งทุ่มเขาเสียชีวิตไปแล้วดิ ก็ใช่ไงค่ะเดี๋ยวยกคุยกับใคร เฮ้ย บ้า คือแล้วแล้วโทรมาคุยกับเราแบบฟิลล่อแหลมมาก พี่หยกยังแซวอยู่เลยว่าแหมอะไรนะ มาชวนสิ่ง่นเธอเบิดบทตวดแล้วยังจะโทรหาฉันหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะ แล้วพี่โยคุยใครวะเดี๋ยวพี่โย เราเข้าใจภาพพี่วิเริ่มคิดตามหยกได้ไหมหยกกำลังคิดว่า ไอ้บทสวดเนี่ยไม่น่าจะใช่บทสวดนะไม่มันไม่ใช่บทสวดอ่ะคนรู้อ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาแบบนี่อยู่คนลุกอยู่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวหยกจะบอกว่าพอหยกมานั่งวินิดฟีคอห์อ่ะเฮ้ยแล้วทุ่มงของก็เหมือนเขาอยู่เหมือนเขาอยู่ในห้องน้ำอ่ะไม่ได้อยู่ในห้องน้ำแล้วเขาอยู่ในโรงหรือเปล่า เออไงคือคือคือหยกถึงบอกว่าหยกช็อกนะหยกเลยถึงบอกว่า พอตื่นเช้ามาได้ อะไรที่หยกทำอย่างแรกหยกเนี่ย อาบน้ำคือหยกกั้นใจหยกอาบน้ำเย็นแล้วหยกวิรีบเดินสายเพื่อที่จะทำบุญ ครับ นี่คือสาเหตุที่หยกต้องทำบุญในวันนี้ ครับพี่โยนั่นแหละมันไม่ใช่เสียงถึงบอกว่ามันคือนิวรสุดท้าย มันไม่ใช่เสียงบทสวดใน YouTube คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง มันเป็นเสียงพระสวดในงานศพแน่ๆเลยอ่ะ ทุ่มหนึ่งด้วยอ่ะ มันเป็นเวลาทำการเลยอ่ะ ใช่ คือ เอ้ยใช่เลยพี่โยกคือพระอ่บมาสวดอภิธรรมตอนตอนหัวค่ำไง แล้วอยากคุยกับเขาช่วงครึ่งชั่วโมงอ่ะ คือเฮ้ย ตรวจไม่หยุดสักทีเลยเนาะเราในในในในความคิดเรา เราก็แอบคิดว่าบอกว่า นางก็มือถือสาปากถือสิ่งฟังเถิดตรวจแต่ก็ยังจะชวนเรานะนิดนึงเนาะชวนเราไปแบบว่าเฮ้ยมาหาพี่คนเดียวก็ได้ เออ อะไรอย่างเงี้ยก็บอกบอก เธอยังจะชวนฉันเนาะทั้งที่เธอยังฟังบทสวดเราอยังแซวนางอย่างเงี้ยแล้วเราก็กัดนางเรื่องนี้เยอะมากนะแล้วนางก็พยายามพูดว่า คือ เนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่ได้เจอกันละอะไรอย่างเนี้ยเขาจะพูดมันทำนองอย่างเงี้ยพี่วีและอีคำเนี้ยเป็นคำที่ช็อกฟิลมากนะพี่หยกด้วยความรู้สึกที่คนเราคุยกันแบบอสมมุติว่ามันเป็นการชวนเย่ๆกันแบบแบบขำๆอะแฮปปี้คุยกันตลกตลกแล้วอยู่ ๆ ก็แบบพี่พี่หยกก็แซวเออขนาดแบบคุยกันในเวนี้ยังมาเปิดบทสวดสวนมาอีกอะไรเงี้ย แล้วอยู่ก็พูดเรื่องความเป็นความตายขึ้นมา แบบว่าถ้าไม่ได้เจอถ้าตายพี่แบบตายไปอ่ะเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะอันนี้คือช็อกฟิลเลยนะพี่คือแบบมันมันมัน คัตติ้งความรู้สึกในการคุยกันแบบสนุกสนานไปเลยอ่ะอืม คือคือพอหยกเห็นนั่นั้นอะคือหยก ช็อกค้างไปเลยนะค้างไปเลยด้วยด้วยหยกต้องบอกว่าพิมพ์หาแม่เอ๋ว่าแม่เอ๋อย่าพึ่งนอน แม่เอ๋บอก ฉันยังเก็บของไม่เสร็จเลยหยกใจเย็นก็แบบแม่เอ๋อย่าพึ่งนอน หนูเจอหนูว่าหนูเจอก็เลยโทรหาแม่เอ๋จนกระทั่งพี่วีอ่ะมนทักหยกว่า มันอะไรหรอพี่โยกมันเรื่องอะไรหรอพี่โยกครับ นั่นแหละนะฮะ นั่นแหละโยกถึงแล้วพี่ ผมก็เลยได้มีโอกาสคุยคร่าวๆกับพี่โยกแล้วก็ คือผมอะ ตอนนั้นก็คือนั่งตัดงานอยู่นั่นแหละพี่โยกยังไม่ได้นอน เมื่อคืนผมนอนประมาณตีสี่กว่านะฮะ ก็เห็นภาพคร่าวๆผมก็เลยพี่หยกเรื่องอะไรวะ เห็นพี่หยกพิมพ์แบบเหมือนตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมว่า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 story.